ก็ติดตามกำลังใจผมกันเหมือนเดิมด้วยนะครับ ชาติไปมาดูว่าใครของเราจะแตกดีแต่ดีหรือเปล่านะเพื่อนนะ ลองดูกันลองดูกันไม่ได้จัดเกมนี้มากนะพอสมควรอยู่นะครับนะ ไม่ใช่ไม่จัดเพราะอะไรแม่งไม่แตก ไม่รู้วันนี้จะแดกกูอีกหรือเปล่าไม่ใช่โคกมาเพื่อนมาขอดีๆขอแบบจำๆแหลมๆละกันนะอย่าแกงกันอย่างนี้ไงแล้ววายช่องสองอย่างนี้มันไม่ทำให้เราผิดหวังโอ้โห กูกำลังจะบอกไม่ทำให้เราผิดหวังแม่งผิดหวังจัดๆเลยว่ะผิดหวังจัดๆเลย เออเนี่ยเราช่องสองมาอีกรอบนึงมา รอบนี้ไม่ทำให้เราผิดหวังแน่นอนผมมั่นใจอ่าเออ จัดไปดีครับมันต้องอย่างนั้นดีวาและวายช่องสามมาต่อแล้วเปยังไงต่อจังหวะนี้ จังหวะนี้ไหลกันต่อแบบไม่รอช้าไปเลยครับ รออะไร่มาดีมาดีมาดี มาดีครับมาดีครับ มาดีอยู่นะทรงมาดีอยู่นะมานะทรงมาดีอยู่นะ เช็ดเคแล้ววายช่องสี่วายช่องสี่ก็ยังไหลได้ว่ะเอาว่ะเอาว่ะ เฮ้ยถือว่ามาดีอยู่นะเมื่อนะแตกไปทั้งหมด73บาทนะดอกนี้ไปยัดฟีเจอร์แม่งเลยดีกว่าไหมไปเป็นสิบแล้วกันเมื่อนไหววะถึงวะทุนถึงมาเอ้ยดาอยู่จัดไปดิครับต่ออะไรอ่ะก็จัดไปดิครับถึงก็จัดไปเลยดิครับมาขอว่าจำจำลำแหลมมาว้าวแล้วกันนะ จะทำให้พี่ผิดหวังนอกฟรีไหลดีขนาดนี้ในฟรีจะขนาดไหนแล้วกูชงไว้ซะเยอะแล้วกูชงไว้ซะเยอะไงเจ๊เจ๊ช่องสองไหมเจ๊ สวยแล้วมันไหลไปแล้ววายช่องสามอย่างี้ก็ไหลต่อแบบไม่รอช้าแน่นอนนะครับนะเห็นตรงเลยจัดไปที่เขาแล้วไปยังไงต่อ แล้วไปยังไงกันต่อไหลต่อหรือเปล่าว่ายังไงโอ้โหแม่งเงีแม่งเหงาสะก่อนเหรอเสียดายวะกูซื้อไปเจ็ดร้อยนะเพื่อนเหลือสี่สปินแล้วหรอฮัลโหลกูซื้อไปเจ็ดร้อยซื้อไปเจ็ดร้อยเพื่อนแต่เก้าสิบบาทอย่าเช็ดโคกเอ้ยอะไรวะเนี่ยรู้สึกว่าจะได้กินตู่ๆมาแต่ไกลเลยนะครับผมนะแบบโชยมาเลยอะกินตู่ๆโชยมาแต่ไกลเลยอะ นี่ไงว่าไงว่าชัวเลยว่าชัวเลยแล้วรู้ววาช่องสามไปไง ไปยังไงแล้วมันไปไม่ได้ไงเช็ดโคโอ้โหซูเปอร์เจ็ดร้อยแต่ไปร้อยสิบเจ็ดบาทไอเช็ดเค อะไรกันครับนี่โอ้โหไม่ไหวเลยหมุนมือกันดีกว่าอะไรกันนะครับเพื่อนๆนะ โอ้โหเค็มปื๊ดเลยครับผม ไปเบ็ดเบ็ดเอ่อเบ็ดเจ็ดเหมือนเดิมแล้วกันเบ็ดเจ็ดเหมือนเดิมแล้วกันเบ็ดสิบไม่ไหวจริงเบ็ดสิบไม่ตรงไม่แตกเลย ูณ777 กูสูตรนี้เน่าหรือเปล่าสูตรนี้จะเน่าหรือเปล่าว่ายังไงมาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อย อันนี้ไงเคด้วยมาแล้วแล้วไปยังไงต่อผมจังหวะนี้ นี่ไงสาวน้อยสาวน้อยชุดชมพูไม่รู้มันเรียกว่าอะไรนะเพื่อนนะแล้วไหลต่อด้วยเจแล้วไปยังไงต่อยังได้อยู่หรือเปล่าว่ายังไงนี่สิบมาเต็มกราแล้วไปยังต่ออีกนิดนึงมาโอ้โหกำลังมาดีเลยนะเพื่อนนะมาขออนุญาตข้าจะไปแก้มือเป็นสิบกันอีกสักนิดนึงแล้วกัน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 แล้วเจไม่เข้านี่ไงประเด็นอะแล้วประเด็นคือเจไม่เข้าให้กูด้วยชิดคกโอ้รู้สึกเหมือนกลิ่นตุตุแบบว่าเหม็นโชยมาอีกแล้ว ผมรู้สึกว่าไอ้กลิ่นเหม็นโชยนี่มันกลับมาอีกแล้วนะ แปลกๆยังไงไม่รู้เออได้อยู่ตัวแพง เจแล้วผมเห็นเจแล้วเพื่อน เจมึงเข้าให้กูหน่อยดิวะ ไอเจโอ้โหไอเจมันหายไปไหนวะเนี่ย คนชื่อเจก็คือสะดุ้งแล้วนะวะนะ ไม่ไหวแล้ว เบ็ดยี่แม่งเลยแล้วกันไป ไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวจะเคลียร์กับแม่งแล้วไอเจเนี่ย จัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยผมแตกเป็นแตกไม่แตกเป็นหมดมาแตกเป็นแตก ไม่แตกเป็นหมดนี่ไง ไม่แตกเป็นหมดก็หมดดีรอหาอะไรล่ะคะเหลือสามบาทจัดไปชุดใหญ่ไปกับพี่ไปเลยเรียบร้อย หมดตูจนได้นะครับนะ โอ้โห โอเควันนี้ขอพาร์ทเมนต์เท่านี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้เลยมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามรายการให้ผมกันด้วยนะกันนะครับเพื่อนๆนะ และถ้าใครจะตามมาเล่นนะครับ สามารถตามผมมาในเมนที่ผมเราได้เช่นเคยเลยนะ มีโปรรับตลอดเช่นเคยนะเพื่อนๆนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมบายบาย สวัสดีครับ